เดิมครับเห็นแล้วครับเข็นวีสีชมพูครับยังไงครับจอดอยู่นั่นไงครับอยู่นั่นไงครับเอ็นวีสีชมพูนะกีตาร์งงอกไปเร็วเร็วสีเลี้ยวนี่เออครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับอยู่นี่ครับใส่เสื้อเกียวครับใต้จัมปลักของเรานะ อยู่ครับนะครับเจอแล้วครับ อยู่นี่ฮะ เดิม100 บาทฮะกดเงินไม่ได้นะครับามาดูร้านราคาแก๊สครับ ยังยัง13.85 นะ ร้อยหนึ่งนะอืมถ่ายเห็นยูทูบใกล้เต็มแล้วร้อยบาทนะครับไก่ไข่บ้านอินดี้ช้า 3 2 1 ไม่้านะครับ ข้าเกียร์สองเยอะเยอะเยอะเยิบขานำโรงเรียนพิยาเราวันนี้นะขึ้นสาม ไม่ใช่เกียร์ออโต้นะขวามือตกเกียร์สอง สามนี่ยะมาลาตาอะไรนะไปเปิดเดียวนะโคตรดีนะไม่ว่าไปเปิดเดียวนะ กับมือเดียวมือซ้ายด้วยนะอย่าลอกเลียนแบบนะ ถ้าไม่ชำนาญัวนะ phải khiếu nhưng bể nó à người ô thì nó bể có cù đủ này เป็นงานเขาไปละแม่ตาขาวหายเลย para เนื้อหลักเกียรสามอะไฟแดงพอดีจะได้ถ่ายได้จอดถ่าย จอดข้ามมีจอดข้ามเส้นนะฮะ ไอ้ขาหางม้าลายนะฮะโอฮะ จะโดนเขาปล่อยยางนะอาจจะโดนเขาปล่อยยางนะจากแฟนรอทางนี้นะ่งยสูงครับครับครับ นี้หมดนะนี่คือได้ 2.75 นะฮะครับต่อใส่อีกบวกขึ้นอีกฮะกดกดไปศูนย์ ตอนนี้ได้ 3.0ครับมันตัดฮะตัดมาที่ 3.0 ตั้งตัด3.0 นะฮะแล้วบวกเพิ่มอีก2 2 0 ่วยได้ครับไปเข้าห้องน้ำครับโอ้ออกมาเลยอดทายครับตอนรถออกมาอย่างรุนแางครับ ยานูงจักรยานที่เดิมครับเห็นครับเป็นดีสีชมพูครับยังไงครับจอดอยู่นั่นไงครับ อยู่นั่นไงครับเป็นดีสีชมพูนะกีตาร์งอกไปเร็วๆสีเลี้ยวนี่เออครับดดีครับเจอแล้วนี่ครับนี่ครับใส่ชุดเขียวครับ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 Arias DJ. Benuana. ้งเดียวนะครับรถเลียวนะครับ ดียวตำนานคันหนึ่งครับ จอดอยู่รีบประจำครับที่นี่มันกลายเข้าหัวเลย สุดนะฮะแต่วาสุดยอดไหนทำตรงนี้นะบรรยากาศใบพัดนะตอนนี้ฮะต้องมือจริงครับทำได้ครับสูงนะสูงสูงสูงใบพัดเหมือนอมนมนะฮะ คือตอนเที่ยงอีกวันหนึ่งนะ กินข้าวอิ่มแล้วนะครับยังไม่เห็นแป๊บนะเห็นไหมครับ ยังลมยังตึงเหมือนเดิมนะ